พื่อชาวชุมชนเร่งคิดค้นเรียนรู้กู้วิกฤตไทยทำความพอเพียง จนเพียงพอไม่ขอพึ่งใคร เอกลักษณ์เอกราชไทย ขอเอาร่มไม้เป็นห้อง รักินแหลมทองของใครศูนย์การเรียนรู้ตแต่เด็กอยู่กับวัดแล้วพอโตขึ้นก็เรียนเรียนโรงเรียนวัด แล้วก็โตขึ้นมาพ่อแม่ก็แยกกัน แล้วก็ต้องไปอยู่กับแม่มีน้องอีกห้าคนมันก็เป็นแรงที่เราจะต้องทำมากินปลูกผักแม่ก็บ่อยปลูกผักหาบน้ำรดตักน้ำแบกน้ำหาบน้ำรดขุดดินถากหญ้า มันก็เป็นหมดทำไร่ปลูก พืชไร่ทำนามันก็เป็นมาหมดทีนี้พอเรียนจบเป็นครู เป็นครูก็ยังชอบอยู่ก็ตั้งชุมนุมอะไรเกี่ยวกับพืช เช่นชุมนุมปลูกป่าเดี๋ยวนี้ป่าก็ต้นโตแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นฟุตแล้วมีป่าประดูป่ามะข่าที่โรงเรียนคอนบุรีมะยมนะครับ พื้นที่โรงเรียนกว้างด้วยร้อยยี่สิบสองไร่นะมีตั้งชุมนุมปลูกป่าแล้วก็มีชุมนุมปลูกผักและสารพิษแล้วก็มีการไป คุยกับพะโลงบอกว่าพะโลงกวาดใบไม้ขอให้เอาใบไม้มากองให้ จะให้เด็กเขาทำปุ๋ยส่วนขยะพลาสติกก็เอาไปต่างหากก็ให้เด็กฉี่ใส่กระป๋อง แล้วก็หมักใบไม้ใบหญ้าว่ารู้มาจากไหนองค์ความรู้ในการที่เอาเอาฉี่มาใช้ใช่ไหมครับคือเด็กๆสมัยอยู่ประถมอ่ะเวลาครูเขาให้พักประจำชั่วโมง จะวิ่งไปตามป่าสแกป่ารอบๆโรงเรียนแล้วก็ไปยืนฉี่ก็นี่ฉี่ก็จำไว้ว่าใครฉี่ตรงไหนยังไง ก็ไปฉี่ใส่ต้นไม้ต้นเดิม พอฉีดใส่ปั๊บต้นมันก็เฉาก็ตายนะ แต่ถ้าพอทิ้งไว้สักพักพอมันคืนสภาพมันก็เขียว ก็เลยคิดว่าเออมันต้องเป็นปุ๋ยนะแต่ถ้าใช้เข้มๆมันก็ตายก็คิดได้อย่างนั้นและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของมะพร้าวมะพร้าวนี่ได้ความรู้จากตอนเป็นเด็กไปกับยายไปนายายเขาก็จะเอามะพร้าวไปขูดทำกะทิแตงไทย แล้วก็จะเอากากมะพร้าวไปทิ้งที่ข้างคันนามันก็ไหลลงไปในวิ่งนา เราเป็นเด็กเราก็ลงเล่นน้ำในนา อันนี้ก็ไปลุยตรงที่ไอ้กะทิไอ้กากกะทิมันกองอยู่มันก็ดินก็นุ่มพอไปเหยียบตรงนั้นมันก็จะหลวม แล้วก็มีไส้เดือนเยอะ มันก็เลยเอาองค์ความรู้ที่ประสบการณ์แต่เด็กเนี่ย เอามาเอามะพร้าวมาหมักทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ อันนี้ก็ด้วย แล้วก็องค์ประกอบโตขึ้นมาก็พอรู้จักกับชาวโศกเมื่อปี29 ก็ปฏิบัติธรรมกินมังสวิรัตแล้วก็ได้รับอองค์ความรู้หรือว่าความรู้สาระความรู้จาก างญาติธรรมในเรื่องของการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ก็เอาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งมันของเดิมของเก่าเราก็มีอยู่แล้ว เราก็เลยเห็นว่าทำได้ง่าย แล้วก็ไปทดลองปลูกพืชผักที่โรงเรียนจนมั่นใจปลูกได้4ีหปี มั่นใจตอนนั้นยุริการก็จะ 25 ปีแล้วก็มั่นใจว่าโอ้ออกไปก็ไม่ตายแล้วทำพืชผักก็เป็นปลูกอะไรก็งาม สามารถปลูกเหลือจนแจกเด็กกับบ้านให้พันโลงให้ครูแล้วก็ลาออกนะครับลาออกยืนเวลา4 6 4 7 หนึ่งเมษาสิเจ็ดก็ได้เออรลี่ออกมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ในหมู่ชาวสุกตอนนี้ก็อยู่ในสีมาสุกก็ทำอะไรก็ก็แก๊กก็พยายามที่จะฝึกนะเป็นคล้าย ๆ กับวิจัยแบบเงียบๆทำไปเรื่อยๆลองทำปรับปรุงโน่นนี่ไปเรื่อยก็เห็นผลแล้วก็เกิดปิติคือใช้ปัญญานำบางทีก็เตวิโชทบทวนทบทวนว่าเออเราทำไปแล้วมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ เข้าสู่ ก็คือเป็นแหล่งที่เราจะผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงชุมชน ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง หมายว่าเราเราเป็นที่อยู่อาศัยเรารอบๆข้างบ้าน ถ้ามันมีดินมีน้ำมีแดดพอที่จะทำกสิกรรมได้ เราก็ทำเพื่อเพื่อเลี้ยงตัวเรานะครับ แล้วก็คนในชุมชน โดยเราจะยึดหลักที่ว่าพยายามเริ่มจากศูนย์ คือไม่มีการลงทุนด้วยเม็ดเงิน หรือในระบบทุนนิยม ลดรายจ่ายในการผลิตมากที่สุดนะครับอย่างตรงนี้ก็เราก็ปลูกกล้วยนะครับกล้วยถือว่าเป็นพืชที่เป็นผลไม้แล้วถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าอย่างฝั่งโน้นก็จะใช้ใบใช้ปลีได้นะครับ อันนี้หลักการก็คือเราจะต้องเตรียมเตรียมน้ำนะครับวางระบบน้ำ แล้วก็ทำดินหรือหมักดิน วิธีการหมักดินมันตัวช่วยสำคัญก็คงจะเป็นตัวเอนไซม์หรือตัวย่อยสลาย น้ำหมักเราก็มีหลายสูตรนะตั้งแต่น้ำปัสสาวะใช่ไหมครับ ที่เรามีกันอยู่แล้ว น้ำปัสสาวะเอามาหมักกับรำนะครับ อยากจะให้มาดูในเริ่มต้นตรงนี้ อันนี้เป็นน้ำปัสสาวะหมักกับรำก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ เพื่อเอาไปเป็นเอนไซม์หรือตัวไปย่อยสลายกองปุ๋ยเรานะเราหมักเพื่อเอาไปทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยกองใบไม้กองดิน อไอตัวนี้หมักยังไงก็คือเราก็ฉีดฉีดใส่ลงไปนะครับ ลองใส่กระป๋องหรือใส่แกลอนแล้วก็เทลงไปเก็บไว้ แล้วก็เอารำละเอียดนะใส่ลงไป ในสัดส่วนก็ไม่ได้ว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะครับ แล้วนอกนั้นก็จะมีกากน้ำตาล หรือจะเอาอ้อยก็ได้ เอาท่อนอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมาทุบ ทุบแล้วสับสับสับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็มันก็จะมีกลิ่นเหมือนปลาอีกตัวหนึ่งก็คือ ผมได้นำเอาเทคนิคของฐานจะมีฐานใส่เข้าไปด้วย ฐานไม้เรานี่แหละ ฐานไปเพื่อคือฐานนี่มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะมีรูพุนมีความขนาดของรูนี่ประมาณสัก4ถึงิบไมครอนตามหลักวิชาการเป็นฐานไม้นะครับ ฐานอะไรก็ได้ เราก็ใส่ไปเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดดีมเข้าไปอยู่ในรูฐานไม้ แล้วมันจะได้จับจับจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีที่ทำให้บูดเน่าเนี่ยนะ ได้ อย่างเช่นพวกบาซิลัสพวก อธิบายหน่อยว่าคือทานประโยชน์ของทาน่าประโยชน์ของทานเพื่อสรุปสั้นคือดับกลิ่น และไม่เปลืองน้ำตาล อันนี้คือเป้านะครับ หลักการของมันก็คือ จุลินทรีย์ตัวดีจะเข้าไปในรู ในรูผงถ่าน แต่ตัวไม่ดีมันจะตัวใหญ่ มันขนาดใหญ่มันจะเข้าไม่ได้ เพราะนั้นจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะเข้าไปซ่อนอยู่ในนี้เป็นบ้านของมัน เป็นที่หลบซ่อนของจุลินทรีย์ เช่นบาซิลัสเช่นไทคอเดอร์มาอันนี้เป็นเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์นะครับ อันนี้เป็นสูตรหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งน้ำหมักที่ทำก็ทำมาจากไอตัวนี้เป็นตัวมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมัก อ่า มะพร้าวมาหมัก